สวัสดีค่ะ อาจารย์ต่ายอีกแล้วนะคะ วันนี้อาจารย์มาพูดเรื่องความสำคัญของครอบครัวและประเภทของครอบครัวนะคะ พูดถึงความสำคัญของครอบครัวขอเริ่มต้นด้วยสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่า blood is thicker than water แปลเป็นภาษาไทยก็คือเลือดย่อมข้นกว่าน้ำนั่นเองนะคะครอบครัวและญาติพี่น้องย่อมสำคัญใช่ไหมคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าครอบครัวเป็นหน่วย ทางสังคมที่เล็กที่สุดของครอบครัว ยังเป็นเบ้าหลอมของบุคลิกกภาพ เป็นแหล่งเสริม สร้างพลังกายให้แก่สมาชิกของครอบครัว โอเค วันนี้เรามารู้จักกับประเภทของครอบครัว กันดีกว่าค่ะ ข้อที่ 1นนะคะ nuclear family ครอบครัวเดี่ยวซึ่งจะประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกๆ ซึ่งมีพ่อ 1 คนแม่1คนนะคะ แล้วก็ลูกๆนะคะ 2. ค่ะ extend family หรือครอบครัวขยายประกอบไปด้วย พ่อแม่ ลูก ปู่ย่า ตายายหรือลุงป้าน้า อา หรือสมาชิกอื่น ๆ ไหน ครอบครัวใครบ้างคะ raise your hands up 3. step family หรือครอบครัวร่วมจะประกอบไปด้วยครอบครัวสองครอบครัวมารวมกัน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการหย่าร้างของครอบครัวก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าแปลกนะคะ ไม่ต้องอายนะคะ ถ้าเกิดใครกำลังเป็นอยู่นะคะ 4. ค่ะ single parent คือพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียวทำหน้าที่ดูแลลูกๆ แต่ก่อนคนไทยไม่ค่อยยอมรับเรื่องนี้ จึงมีปัญหาทำแท้งกันใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวนี้อย่าอายค่ะ เด็กๆ น่ารักออกอาจารย์ยังชอบเลย คุณแม่หรือคุณพ่อทุกคนที่อาจจะเรียนอยู่กับอาจารย์ตอนนี้ ต้อง stand on your feet and stay as strong as you can บางทีมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ อาจารย์เข้าใจแต่ the show must go on เห็นด้วยไหมคะ 5. adoptive คือลูกๆที่ได้มาจากการรับเลี้ยง หรือเราเรียกกันว่าบุตรบุญธรรมนะคะ อย่างเช่นครอบครัวของแบดพิตกับแองเจลินาโจลีซึ่งครอบครัวของพวกเขาได้มาจากการรับเลี้ยงนั่นเองนะคะ 6. ค่ะ b i l a t i a l คือพ่อและแม่ที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ถ้าใครมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ และมีลูกก็จะกลายเป็นลูกครึ่งนะคะ อุ้ยคงน่ารักน่าดู 7. ค่ะ conditionally separated คือครอบครัวที่มีสมาชิกไม่ได้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากเงื่อนไขบางประการ เช่นทำงานกันคนละที่หรือทำงานในกองทัพ อาจจะเหมือนอาจารย์ต่ายนี่แหละค่ะ เพราะแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการ ใช่ไหมคะ government official คุณพ่อก็เช่นเดียวกันนะคะ เลยอยู่กันคนละจังหวัด บางทีอาจารย์ต้องย้ายติดตามคุณพ่อ แต่บางทีก็อยู่กับคุณแม่ และบางทีเราก็มาอยู่รวมกันจนมีบางคนถามอาจารย์ว่า where do you feel like home ที่ไหนที่อาจารย์รู้สึกเหมือนบ้าน อาจารย์มักจะคิดอยู่นานแต่ในที่สุดก็ตอบว่า everywhere that we stay together it is my home ทุกๆทที่ ที่มีคุณพ่อคุณแม่และอาจารย์อยู่ร่วมกัน ก็คือบ้านของอาจารย์ค่ะ เห็นด้วยไหมคะ